พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 จุดนัดฝันเพื่องานวิจัยโลกของการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน การใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สามารถตอบโจทย์ทุกการสร้างสรรค์นวัตกรรมครับ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 หรืออิงทูตั้งอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รังสิตออกแบบและก่อสร้างขึ้นมา เพื่อรองรับการทำงานวิจัยโดยเฉพาะ ภายใต้แนวคิด Work Life Integration ให้เวลาทำงาน สันทนาการ และการพักผ่อน สอดผสานกันอย่างลงตัว อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบ รองรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ระบบรักษาความปลอดภัย จากศูนย์ควบคุมกลางโดยกล้องวงจรปิดกว่า 400 ตัว และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ที่พร้อมให้บริการด้วยอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเดียวกับ ศูนย์วิจัยระดับโลก ร่วมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวั วัตกรรมโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000